วัสดีครับผม TJ ครับはい君はい来ちゃいましたちょっと今日いやいやその来ちゃいましたじゃなくて、ちょっと一個いいですか何服装何それめちゃめちゃ決めてないですか決めてないよいつも俺こんぐらいだからじゃじゃあのそのシャツ着るときんかあるときなのよあるうん君シャツ着ないし、靴もなんか見たことない靴履いてるしだよそのやめてやめてこの白パン白短パンなんか普段履かないじゃないですかジローラモみたいな どうしたんですかのジローラも今日実はあのデートでデートはいでも食事って言ってもんですか食レポみたいなあの、まあ、デートなんですよデートかいですごいあの美人な方が来ておりましてもうすごい緊張してるんですけどいいすか仕込んじゃっていやもちろん呼んでくださいはいじゃあ呼んじゃいましょうสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องันะคะชื่อเล่นชื่อไคะ あおおええこれ何これえちょっとどなたですかちょっとあのジーンズちゃんですジーンズさんはいあのタイのセクシーモデルのジーンズちゃん、えー、サウソソイセクシーボーイおーおー 超点ぐらいあちょっと目のやり場にมากเราวันนี้มากินข้าวกันใช่ไหมใช่ค่ะทาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่นี่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยเหรอชอบมากชอบผู้ชายญี่ปุ่นด้วยโอ้เอาดิเอดิเอาสมน้ำตาลมดのอีกครั้งเลยชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ชอบผู้ชายญี่ปุ่นด้วยค่ะ実は2回言わせるっていうそれも่า聞こ้てる่で字幕も乗るんรはเก็บเข้าไปทางไหน่ไม่ไหวแล้ว おしゃれやなดูดิที่นีค่ะน่าจะหลายคนม店内の方で入ってきましたなんすかこのおしゃれなお店おしゃれでしょう、ね、こちらまあね、まあ、日本語で紹介しますけど、はい、よかよかさんよかよかさん、はい、アプルンチットにあります博多料理で有名なまあ、ね、日本食まあよかよかさんなんですけど、はい、もうジーンちゃんもね来たことないって言っててあらそうน้องมินเは。าไ แต่ว่าน้องนุ่นก็ชอบอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะ ชอบกินมากอาหารญี่ปุ่นน้ำผู้ชาเลยอชาน้องผู้ชายいやเうยยってกい毎回言うรくれんのคนแล้วที่นี่ก็มีเชฟคนญี่ปุ่นนะเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าที่นี่จะมีอาหารที่แบบแนะนำให้เราสองอย่างค่ะใช่เลยไปกินนะได้ค่ะเดี๋ยวจี่君はจินンัน超可愛いじゃんいいやそうですねそう可愛いしいやもうその まあもう目がねもうごめんなさいこれは自然といっちゃうのは仕方ないというか、 <laughs> いやいやいやそのサービス精神が旺盛すぎないこれお金かかるよって言ってたこれお金かかるよこれもう <laughs> このねどっち見たらいいか分かんないのうんพี <laughs> แต่ว่าน้องก็เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะ คุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นค่ะอืมなるほどแต่ว่าอยู่ไทยตลอดเหรอใช่ค่ะก็คืออ่า ตั้งแต่ตั้งแต่แม่ท้องก็คือคุณพ่อเจ้าชู้มาก แม่บอกคนญี่ปุ่นเจ้าชู้ใช่จริงไหมจริงไหมจริงจริงใช่ไหมอ่าใช่เขาอาจจะเหรองั้นไม่ชอบแล้วนะคนนี้ พี่ไม่ไม่เจ้าเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้อ๋อแม่บอกว่าแบบเขาเจ้าชู้มากอะไรอย่างนี้แม่ก็เลยแบบโกรธก็เลยอ่าอุ้มท้องแล้วก็หนีไปเลย จริงเหรอหนีหนีกับกับต่างจังหวัดกับเชียงใหม่อ๋อใช่ค่ะแม่คนต่างแม่คนเชียงใหม่ ใช่ค่ะ เคยไปไหม เคยไปอ๋อ นี่ไงเขาชอบเชียงใหม่มากนะจริงเหรอชอบชอบผู้หญิงเชียงใหม่ไหมคะนะครับผมเขาบอกเขาบอกนะครับผมครับผม俺の話はいいのよちょっとตอบดีนะ俺の話はいいอらเขาเขาบอกว่าผู้หญิงเชียงใหม่ คนญี่ปุ่นชอบเขาแบบขาวๆใช่ไหมใช่ครับใช่ชอบใช่ไหมใช่เลยวันนี้พี่ก็ตกใจว่าน้องมิงตัวขาวมากอ๋อค่ะก็คุณแม่เนาะทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อก็ขาวหมดเลยใช่ค่ะめっちゃ似てるよね 何さ何これサービスタイムみたいに入ってますちょっとこれこれなんかあの五分いくらみたいな大丈夫ですか東東ねああ <laughs> <laughs> そうですねピーが一番緊張してるもんね。 ไม่หรอกเห็นนมไงตกใจอยู่อันนี้ที่ที่ตื่นเต้นเพราะเห็นนมตกใจวันนี้รีวิวอาหารได้หรือเปล่าเนี่ยいやそうよใกล้อิ่จะมแล้วใช่ไหมเออใกล้จะอิ่มแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมもう満足の満足という名の腹いっぱいになってるからもうどうもはじめましてよかよかのじゅんです今回はジンちゃんと TK さんにあ T TK さんって言うの TJ さんに料理を TJ さんに料理を振る舞いたいと思います チャーシューとエビとイカが入ってますああすごいいつもタイ人の方が来るとこちらのトミヤムペーストを使って料理してますへえが入ってますのでご家庭で結構簡単にトミヤムペーストの味が出ますのでよかったらなるほどมาแล้วข้าวผัดต้มยำน่ากินมากเลยน่ากินน้ำกินเขาบอกว่ามีหมูกับกุ้งกับปลาหมึกชอบไหม ชอบค่ะน่ากินมากกำลังหิวพอดีเลยโอ้ดีแล้วดีแล้วโอเคกินกินกินมีพริกด้วยอืมกินพริกได้ไหมคะได้ได้ชอบอืมอินอ่ะ ชอบเหมือนกันค่ะอ๋อแต่พริกไทยมันเผ็ดนะอืมนนี้พริกไทยหรือพริกญี่ปุ่นพริกไทยอ๋อตอนนั้นไปอยู่ญี่ปุ่นคือกินพริกญี่ปุ่นแล้วไม่เผ็ดเลยเออเหรอใช่ออคิดถึงพริกไทยมากอ๋อ จว่าใช่นะคนไทยส่วนมากก็ไปญี่ปุ่นแล้วกินเผ็ดเผ็ดแต่ว่ารู้สึกไม่เผ็ดใช่ไหมใช่ไม่เผ็ดเลยแล้วก็คิดถึงปลาร้าปลาร้าปลาร้าเคยกินไหมคะกินกินขอบคุณค่ะโอเคเชิญครับほらおもてなしだからあまあそうねレディーレディーファーストレディーファーストさすがさすがジェントルは違うねให้ผู้หญิงชิมก่อ気になりますよねシンプル มมอร่อยมากค่ะอร่อยมากเหรอรสชาติเหมือนข้าวผัดแล้วก็อืผสมน้ำต้มยำกุ้งうんうんいいな早いえジェイさん食べてる姿じゃなくてあの胸見てたいや今これ見てたのこれ違う違う違う目線が同じだからもうあのかえーそのもういっちゃってんのよもう目が申し訳มองเうんチャーない言葉失うなよ โอ้ย กินข้าวก่อน กินข้าวก่อนเออนะสู้เลยสู้เลยแล้วเป็นไงบ้างอร่อยใตักให้บ้างอ้าจริงเหรออ๋อว๋อดีใจあそうね優しいですก็ซัสนะさすがさすがもうสวยด้วยใจสวยเอออชอบกินกุ้งใช่ไหม ไม่ชอบหนูบ้างเหรอ ชอบ ชอบป้อนด้วยあอ้าวらうわ 美味しいですか甘い่味味教えてくれ味はでもあの正直に言わせてもらうとほんのりトムヤムの味がするんですよ香り、うん、もちろんこれトムヤムチャーハンなんで、はい、ただ味が濃すぎないんですよね味が濃すぎずそのお米とそのこの食材の味がうまいことマッチしててへえうんあのうまい เออร่อยอืมอร่อยมากแล้วถ้าพูดตรงๆตอนนี้อร่อยจริง อร่อยมากอร่อยรสชาติแบบกลมกล่อมมากเลยเนาะพี่ก็คิดว่า คนไทยหรือคนญี่ปุ่น ใครๆก็กินได้มันรู้สึก คนไทยชอบแน่นอนถูกปากนะค่ะืแต่ว่าผมสวยนะ อันนี้เสียอะไร สีอะไรก็ไม่รู้ สีทอง สีทองเพิ่งทำมาเหรอ ใช่ค่ะเพิ่งทำมาทำมานานแล้วนะตรงนี้ดำนะอ๋อ อ๋อแต่ว่าไม่ชัดนะ ไม่เซ่ทำไมไม่เซ่มองบ่อยจังเลยอยากจับใช่ไหมบ้าบ้าบ้าโอ้ยโอ้ยอยากจับใช่ไหมคับโอ้ยโอ้ยจับได้นะจับได้ อันถ่ายวิดีโอย่งถ่ายวิดีโอจับได้จับไหมจับไหมแต่ว่าถ้าจะจับต้องหลับตาก่อนนั้นนั้นนี่ลูกเรียนเองเขาเลยต้องหลับตาก่อนใช่ เพราะว่าหนูเขินหลับตาก่อนเราจะให้จับ จริง หลับตาแล้วก็อ่ะหลับตาปิดไว้ด้วยนะ โอเค ปิดไว้ด้วยนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง ได้ได้ได้ดบีบด้วย อ้าวคิโมจิคิโมจิไหมคิโมจิไหมเหรอจีเออโอ้ยอีกไต้เจ็บเบาๆสิคะแป๊ะแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแล้ว อันนี้มีกล้ามไหมบีบแรงๆสิ เขี่ยๆด้วย เคไหมโอเคไหมโอเ何し何しいいわけないやろいやなんかおかしいと思ったんだよなんかおかしいと思ったんだよねいやいいわけないからมんความสุขไหมคะดมด้วยดいやいやわけないやろいや俺に失礼だよกลิ่んเป็นยーキンナンパーナンパーกลิ่นนンプラのニュースめっちゃ飛んなんやねん はいじゃね水炊きですこちらうまそううまそうだよねめちゃくちゃうまそうナーキさあなきまえー、日本人の方すね、こちらの方を進めてますけど、もみじおろしと牛肉コシょの握りですはい、進めてますけど、大臣の方にこちらのペーストです、トミヤムペーストを入れていただくと、はい、トミヤムガイみたいになりますので、なるほど、の方も食べやすくなってくるんですね、試してみてください。 ถ้าจะใส่อันนี้ก็จะเหมือนต้มยำไก่นี้ แต่ว่าถ้าใส่อันนี้ก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นชอบกินใช่ไหมคใช่อันนี้พงสึชอบพงสึกไหมอ่า กินไม่เป็นอ่ะกินไม่เป็นตอนกินหน่อยได้ไหมหนึ่งชิมซุปก่อน อืมรสชาติเหมือนแกงจืดอ๋อเหรอใช่ลองชิม ใส่อะไรอันน่าจะอร่อยกว่าคิดว่าใส่อะไรอร่อยกว่า อบต้มยำนะ ชิมค่ะสัเมื่อกี้ครับก็แนะนำว่า ถ้าสนใไทยก็ใส่อันนี้ด้วย อืม เหมือนต้มขาไก่หรอ อืม ต้มขาไก่จริงด้วยหรอ ใช่เหมือนของรสชาติเหมือนของไทยอ่ะ เคยกินไหมอืมเคยกินดูสิอืมมもうนのなんだろうこの 水炊きだけだったら、うんまあ、美味しいんですよそれはそれで、うん、そう本来のもう日本食での水炊きみたいな感じで、はいはいはいでもやっぱりこのトムヤムあれを加えることによって、うん、タイ料理っぽさが加わってそうちょっとピリッとした感じでもねトムヤムくんほども濃くないからそうだからしかも自分で入れる量調節できるじゃないはいはい、はい、うん だこれで好みに合わせて味に変化つけられるんでそうじゃあトムヤム鍋みたいな感じオリジナルのねうんいいっすねうん่ดีกว่าไหมใส่อร่うんうว่んอืมว่ะแล้วうんแบบแบบหนูใชไมหนูชอบกินเผ็ดๆก็ใส่ก็ดีกว่าอืมโอ้เนี่ย神社みたいに辛いの好きな人はもう入れた方がいいとで、うん、なるほど、うんね、なんか味のバリエーションが増えていいっすよねポン酢もありになって ねいろいろできるいや素晴らしいみไก่ด้วย大きいชอบไก่ไหมชอบค่ะ แล้วพี่ชอบหนูไหม อืมชอบหนูไหมแน่นอนใช่ พี่อยากรู้นะน่าจะผู้ชมสมมากก็สนใจว่า น้องปกติทำงานอะไรหรอค่ะก็ตอนนี้นะคะ หนูก็ทำงานเป็น พิตตี้แล้วก็อ่า ถ่ายแบบ แล้วก็ทำอีเวนต์แล้วก็ทำโชว์ตัวใช่ค่ะ แล้วก็ทำงานตามสนามรถแข่งค่ะ ที่แบบว่าถือธงแล้วก็แบบปุ้มแล้วรถแข่งก็ผ่านไปเลยเคยเห็นใช่ไหม แล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังเรียนอยู่ด้วยเรียนพยาบาลอยู่ค่ะ จริงเหรอจริง พยาบาลเหรอ จริง ๆ ไม่เชื่อใช่ไหมเออไม่จริงจริงจริงจริงจริงจริงก็ใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็อาไปทำงานแล้ว อ๋อ ตั้งแต่สิ้นปีนี้เหรอ ใช่ สิ้นปีนี้ไปทำงานแล้ว อย่าลืมแวะมาหานะป่วยมา เป็นอะไรโควิดไหมเป็นโควิดดีไหมเออโอเค เป็นอะไรดี เออโควิดก็รักกันโอ้แต่ว่าดีนะ ค่ะ ถ้าลมบางไง ถ้ามีน้องยีนมันทำให้เรารู้สึกว่า โอ้ไม่อยากออกจากลมบางแล้ว อยากป่วยใช่ไหม ช่อยากปล่อยต่อหนูก็จะทำหน้าที่เช็ดตัวให้ อ๋อเหรอ จริงจริงเราก็จะทำหน้าที่เช็ดตัวให้แล้วก็ป้อนข้าวอะไรแบบนี้ เหรอ ใช่ อยากลองป่วยดูไหมเอออยากใช่や違う違う違う違う退院่たปีที่แล้วพี่ก็เข้าโรงพยาบาลประมาณ3-4ครั้งแล้วค่ะ แต่ว่าจริงๆก็ที่โรงพยาบาลก็มีนะมีพยาบาลที่สวยๆสวยกว่าหนูไหมหนูสวยกว่าไม่มีใครสู้่าเราได้หรอกเหรอเออいやいらないいらなอとใช่เพราะว่าสวยด้วยแล้วอันนี้แหละอันนี้อันนี้ที่ที่อ่าที่โรงพยาบาลก็ติดเสื้อปิดแบบนี้เลยนะเออก็ใช่นะอปิดแบบนี้เลย แต่ว่านี่ก็ตุ้มๆอยู่นะเออมันมันบอกว่ารู้สึกอึดอัดเลยใช่รู้สึกอึดอัดมีแต่ไซส์นี้หรอไซส์เอลไส์เอ็กเอลไม่มีหรอ อันนี้อันนี้ก็ปิดแต่อันนี้ก็แบบตุ้มๆออกมาอืออุ้ยそれはそれでそれはそれでいいなじゃねえんだよอุ้ยเยอะละはいじゃあね食べましたはいありがとうございます最高 อู้ยก่อนก่กับบ้านมีร้อนอ๋ะร้อนร้อนเมื่อกี้ก็รู้สึกร้อนใช่ไหมร้อนค่ะสุยอัดสีอัดสีอัดสีอัดสีอัดสีอัดสีอัดสีอัดสีแล้วน้องยินวันนี้เป็นไงบ้างครับค่ะก็วันนี้อร่อยมากเลยค่ะ อาหารอร่อยทุกอย่างเลย นี่เลยนะคะอาหารวันนี้นะคะที่อร่อยเพราะว่าเราใช้อันนี้นะคะ เป็นเครื่องต้มยำพร้อมปรุงนะคะ มีหลายรสชาติด้วยให้ดูใกล้ ๆ ก็ใครสนใจนะคะ อยากจะเอาไปลองประกอบอาหารนะคะ ก็หาซื้อได้ทั่วไปตามห้างในกรุงเทพเลยนะคะมีเยอะมาก แล้วก็บอกเลยว่าอร่อยสุดๆ ต้องไปลองค่ะ สุดๆสุดเลยสุดๆสุดๆสุดๆเลยใช่ไหมสุดๆ คิดว่านะวันนี้พี่ทำแปลกมากเลยค่ะเห็นนมใช่ไหมตกใจ ใช่ตกใจมากจริงๆนะพูดตรงๆนะพี่ไม่เคยเจอกับผู้หญิงที่แบบนมใหญ่ขนาดนี้มาก่อน จริงเหรออันนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วเหรอ ใหญ่แล้วก็สวยด้วยขอบคุณค่ะอยากได้ใหญ่กว่านี้ เหรอ จริงๆคือชอบแบบชอบใหญ่ๆ ชอบมากชอบแบบเวลาใส่บิกินี่แล้วก็แบบนมเต้นได้ใช่ชอบใส่บิกินี่ใช่ไหมใช่ค่ะอยากดูไหมคะอยากดูอยากดูเดี๋ยวไว้รอบหน้าโอเคโอเครอบหน้ารอบหน้ารอบหน้า次回ビキニ披露してくれるってうわほらビキニ激アツじゃないねまあということで今回今横川さんにね、まあ、食レポをしに来てたわけなんですけどもトムヤムチャーハンと、まあ、寄せ鍋2種類いただきまして、まあ、どちらも美味しかったですでねもうジーンズさんもねもうアロエかって で、ね、はい、なんでまあこちらやっぱ日本人向けのお店だと思うんですけども、まあ、タイ人の方が来ても、ね、美味しいと思えるようなお店ですし、まあ、僕もね純粋に美味しかったんで、ね、皆さんも機会あればぜひ、ね、来てみてはいかがでしょうかはいでは本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします OK やめてもらえるやめてもらえるちょっと